กิดจากอะไรเกิดจากแสงแดดชัวร์ค่ะ แต่บางคนคิดว่าเกิดจากแสงแดดอย่างเดียว มันไม่ใช่นะคะ เกิดจากอะไรทราบไหมคะ นี่คุณนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ แสงคอมพิวเตอร์ก็เข้าหน้าคุณ คุณดูโทรศัพท์ แสงโทรศัพท์ก็เข้าหน้าคุณ แสงรังสี UV ก็เข้าหน้าคุณค่ะ มันก็สามารถเกิดฝ้าแดดได้ชัวร์ค่ะ ใครที่เป็นฝ้าแดด แตงขอแนะนำตัวนี้เลยนะคะ ของดรพลงามค่ะนวัตกรรมใหม่ ทากลางวันก็ได้นะคะ เหมาะสำหรับคนแพ้ง่ายค่ะ หลายคนคงไม่ทราบนะคะ ไอ้ครีมที่เล่งขาวทำให้หน้าขาวของเราหรือวิตามินซีเนี่ย ทาตอนที่มีแดดจ้าๆเข้าไปเนี่ยไปเจอสารพวกนี้เข้าประทบปฏิกิริยากันทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยร้อนแดง แสบ แดงได้เลยนะคะ ศาสตราจารย์ดรพรงามรู้ก็หละเอาวิตามินซีออกจากสูตรนี้ไปเลยค่ะ ใส่ไวททนนิ่งตัวอื่นนะคะ ที่ไม่ไวต่อแสงมาแทนวิตามินซีค่ะ ครีมตัวนี้จึงสามารถทากลางวันได้ และรองทากลางวันนะไม่แสบร้อนแน่ๆค่ะ แตงก็ใช้ตัวนี้ค่ะเป็นประจำตอนเช้าเลยนะคะเวลาเจอแสงแดดฝ้าใหม่ก็ไม่ขึ้นค่ะฝ้าเก่าก็จางลงนะคะ ก่อนที่เราจะออกจากบ้านนะคะ แล้วก็ใช้ครีมตัวนี้นะคะเนื้อครีมของเราจะเห็นเห็นไหมคะนี่ดูใช่ไหมทาไปให้ทั่วหน้านะคะครีมของเราไม่เหนียวไม่เหนอะนะคะ สามารถทารองพื้นทับได้นะคะ ไม่เป็นดวงไม่เป็นดาว ไม่เป็นดวงไม่เป็นดาวไม่เป็นอะไรทั้งสิ้น ใบหน้าของเราก็จะเนียนติ๊บเลยล่ะค่ะ นะคะสื่อง่ายด้วย ดูใสกระจ่างใสขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมคะท่านผู้ชม แหมเพื่อนๆนักแสดงทักทุกคนเลย ทำไมหน้าพี่แดนสวยจัง ขาวจังเมื่อก่อนยังไม่เป็นแบบนี้ ทำไมตอนนี้หน้าสวยหน้าใสขนาดนี้นะคะ นี่ไงคะเคล็ดลับของแดนอยู่ตัวนี้ค่ะ